เกิดความโกลาหลว่ารอบครัวจุลนีราชกุมาร และบุตรพ่อครัวถูกไฟคลอกตายไปพร้อมกันในห้องเครื่อง พระนางสลากเทวีทรงทราบเหตุนั้น จึงแจ้งให้พรามทราบพระนางสลากเทวี ให้นำกระดูกแพะมาแสดงแก่พรามว่า นี่คืออัติจุลนีกุมาร แล้วให้ทิ้งเสีย ที่นางเพรีปริภาชิกากล่าวว่า พราชมารดาทรงทำรูปเหมือน ช่วยพระองค์รอดพ้นจากการปลงพระชน หมายถึง เหตุการณ์ในครั้งนี้ พระเจ้าจุลนีตรัสว่าพระชนนีของข้าพเจ้ามีบุญคุณมากก็จริง และข้าพเจ้าก็รู้ว่าพระชนนีมีบุญคุณแก่ข้าพเจ้ามาก แต่คุณของข้าพเจ้านี่แหละมีมากกว่านั้น พระมารดา ทรงชลาแล้ว และยังทำเป็นสาว ทรงเครื่องประดับซึ่งไม่ควรประดับ ตรัสกสะซิกกสะซีสวนเสเฮหากับพวกทหารเวรยามรักษาประตู และทรงฝึกหัดมากับพวกทหารหนุ่มจนเกินเวลา เป็นที่นินทาของชาวพระนคร ยิ่งกว่านั้น พระมารดา ยังแทรกแซงราชการแผ่นดิน ส่งทูตไปถึงพวกเจ้าผู้ครองนครเสียเอง โดยไม่ได้เห็นแก่หน้าข้าพเจ้า ซึ่งเป็นพระราชา จึงให้พระชนนีแก่ผีเสื้อน้ำด้วยโทษนั้น นางเพรีได้ทูลต่อไปว่า พระองค์จะประทานพระราชมารดาด้วยโทษนี้ก็สมควร แต่พระมเหสีของพระองค์ เป็นผู้มีพระคุณพระนางนันทาเทวี เป็นมเหสีผู้ประเสริฐกว่านารีใด มีพระสวนีเป็นที่รักเหลือเกิน ไม่ขัดพระทยพระองค์ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยตามเสด็จพระองค์ประดุดเงา ไม่ทรงพิโรธง่ายๆ เป็นผู้มีบุญ เป็นบัณฑิตเห็นประโยชน์ พระองค์จะประทานพระราชเทวีแก่ผีเสื้อน้ำด้วยโทษอะไร พระเจ้าจุลนีตรัสว่า พระนางนันทาเทวีรู้ว่าข้าพระเจ้ายินดีในการเล่น ตกอยู่ในอำนาจแห่งกิเลส ก็ยังขอเครื่องประดับที่ข้าพระเจ้าให้แก่ชายาอื่นๆ ซึ่งไม่ควรขอ ข้าพระเจ้านั้น มีความกำหนัดตามธรรมดา ได้ให้เครื่องประดับประณีตบ้าง สามบ้าง ครั้นสละสิ่งที่ไม่ควรสละแล้วก็ควรเศร้าโศกเสียใจ ข้าพระเจ้าให้พระราชเทวีแก่ผีเสื้อน้ำด้วยโทษนั้น นางเพรีทูลว่าแล้วพระกนิษฐะพระนามว่าติขินะราชกุมารทรงทำให้บ้านเมืองเจริญ เชิญเสด็จพระองค์ผู้ประทับอยู่ณสากลนคร ให้กลับสู่ราชธานี ทรงช่วยเหลือปราบปราม พระราชาทั้งหลาย นำทรัพย์เป็นอันมาก มาจากราชธานีอื่น ทรงกล้าหาญกว่าคนที่กล้าหาญทรงมีความคิดหลักแหลม พระองค์จะประทานพระกนิษฐา แก่ผีเสื้อน้ำด้วยโทษอะไรติกินะราชกุมารนนั้น ประสูตรในการเมื่อ พระราชมารดาอยู่ร่วมกับพราหมณ์เมื่อพระราชกุมารทรงเจริญแล้ว พราหมณ์ได้ให้พระแสงขันและสั่งให้พระกุมารถือพระแสงขันเข้าเฝ้าได้ พระกุมารนั้นก็เข้าใจว่าพราหมณ์เป็นชนกตน อมาตย์คนหนึ่งได้ทูลให้พระราชกุมารทราบว่า พระองค์ไม่ใช่พระโอรสพราหมณ์นี้ เมื่อพระองค์ยังอยู่ในพระคัน พระนางสลากเทวีผู้เป็นราชมารดา ให้ปรงพระชนพระราชบิดา แล้วมอบราชสมบัติให้พรามนี้ พระองค์เป็นราชโอรส พระเจ้ามหาจุลนีพระราชกุมารได้สดับดังนั้นก็กริ้วดำริว่า เราจะฆ่าพราม แล้วเข้าไปราชสำนัก ประธานพระแสงขันให้มหาเล็กใกล้ชิดคนหนึ่ง แล้วแอบตรัสกับมหาเล็กอีกคนหนึ่งว่า เจ้าจงยืนอยู่ใกล้ประตูพระราชนิเวศ กล่าวกับมหาเล็กที่ถือพระแสงขันนั้นว่า เป็นพระแสงขันของเจ้า แล้ววิวาทกับมหาเล็กคนนั้น จากนั้นพระองค์จึงเสด็จเข้าไปพบพราหมณ์ในห้อง ขณะนั้นมหาเล็กทั้งสองเกิดทะเลาะกันขึ้นพระราชกุมารส่งทหารคนหนึ่งไปดูว่า มหาดเล็กสองคนนั้นทะเลาะอะไรกัน ทหารมาทูลว่า พวกเขาแย่งประกันกัน พรามถามพระราชกุมารว่า เรื่องเป็นอย่างไร ราชกุมารกล่าวว่าระขันที่พระองค์ประทานแก่หม่อมฉัน ตกเป็นของคนอื่น พรามกล่าวว่า พูดอะไร ถ้าอย่างนั้น จงให้เขานำมา ฉันจำพระขันนั้นได้ พระราชกุมารให้นำพระขันนั้นมา แล้วชักออกจากฝักทำเป็นจำได้พลางพูดว่า เชิญทอดพระเนตรเถิด นี่พระขันที่พระองค์ประทานแก่หม่อมฉันทำทีเป็นเอาเข้าไปให้พรามดู แล้วตวัดพระขันตัดศีรษะพรามฉับเดียว ขาดตกลงแทบพระบาทของตน จากนั้น จึงให้นำศพพราหมณ์ไปทิ้งนอกพระนคร จัดแต่งพระราชนิเวศ เพื่อเตรียมอภิเษกตนขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ พระชนนีแย้งว่า ราชสมบัติ เป็นของพระเชษฐาจุลนี ซึ่งยังอยู่ในมัทรัฐ พระราชกุมาร ทรงสดับดังนั้น จึงแวดล้อมด้วยเสนางคณิกร เสด็จมัทรัฐนำพระเชษฐาธิราช มาครองราชสมบัติ